อย่าอย่าบัฟอย่าบัฟย่าามันจะบัฟอีก สวัสดีครับ สวัสดี ผู้เล่นในการล็อกรีโวคลาสสิกทุกคนนะครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าอาวุธที่มีพลังโจมตีมากกว่าเนี่ยจะต้องรุนแรงเสมอไปจริงหรือเปล่า จากการที่ผมได้ลองคิดจากวิธีคำนวณแล้วก็ทดสอบจากวิธีคำนวณ ก็พบว่าจริงๆ แล้วเนี่ยอาวุธที่มีพลังโจมตีมากกว่าเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าเสมอไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะโจมตีได้แรงกว่านะครับแต่ว่ามันโจมตีได้แรงกว่า แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับอย่างในกรณีตัวอย่างที่เราจะศึกษากันต่อไปนี้เนี่ยก็คือ เราจะใช้บวก5จามดะ1สล็อตนะครับแล้วก็ บวก7กาตา1 สล็อตซึ่งชมาดาเนี่ยครับมีพลังโจมตีเบสโจมตีนะครับอยู่ที่165 นะครับ ส่วน กาตาเนี่ยมีเบส เอติเคหรือพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 148 ซึ่งตรงนี้เนี่ยต่างกันอยู่ 17 หน่วยถูกไหมครับ ในคำถามเนี่ยที่เราถามไปก็คือว่าชมาดาเนี่ยครับจะโจมตีได้รุนแรงกว่า และคุ้มค่ากว่าจริง ๆ หรือเปล่านะครับอ่า โดยการทดสอบนะครับเราจะใช้บวก 5 frameable จามดะนะครับหรือว่าจามดะที่ใส่การ์ด วาดอนหรือการ์ดปูนะครับซึ่งทำให้เราโจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟนะครับแรงขึ้น 20%นะครับซึ่งเราจะเปรียบเทียบกับบวก 7 c l e m o r a s g a t a นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใส่การ์ดกอบลินทำให้เราโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์นะครับแรงขึ้น 20%นะครับในการทดสอบเนี่ย เราก็จะใช้ a s s ซ s s i n ตัวนี้นะครับ ใช้ก a t a ทั้ง 2 อันนะครับแล้วไปทดสอบกับแพะแพะเป็นมอนสเตอร์สัตว์นะครับธาตุไฟนะครับดังนั้นเราจะให้ซื้อก a t a ธรรมดานะครับไม่ต้องมีบัฟไม่ต้องมีอะไรสักอย่างเลยไปตีแพะแล้วดูว่าเราจะได้ค่าพลังโจมตีออกมาเท่าไหร่นะครับครั้งที่ 2เนี่ยเราจะใช้ การเคลือบน้ำนะครับแพทเป็นธาตุไฟนะครับ การเคลือบน้ำเข้ามาแล้วดูว่าพลังโจมตีที่ได้เนี่ยต่างกันมากขนาดไหน การโจมตีในครั้งนี้ที่เราจะเอามาคิดนะครับก็คือการโจมตีที่เป็นคริติคอลนะครับ เนื่องจากการตีบวกของชมาดะเนี่ยครับมันไม่เกินระยะปลอดภัยนะครับ มันคือบวก 5 ดังนั้นค่าที่ได้ในการคริติคอลเนี่ยมันจะคงที่เสมอนะครับ ส่วนกาตาเนี่ยเนื่องจากเป็นอาวุธเวสาเหมือนกัน แต่ตีบวกเกินระยะปลอดภัยมานะครับ ดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยจะมีการแกว่งเล็กน้อยนะครับ ึ้นแล้วก็ลองไปทดสอบกันเลยโอเค เริ่มนะครับ โอเคนะครับ เราจะเห็นว่าตอนนี้พลังโจมตีนะครับ ค่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่ 589 นะครับ ซึ่งเป็นค่าที่คงที่เสมอเนื่องจากที่เราบอกไปแล้วว่า จะมาดนแบบเป็นอาวุธเลเวลมนะครับดังนั้นการตีบวกไม่เกินระยะปลอดภัย ค่าคริติคอลก็ยังจะเป็นค่าคงที่เสมอนะครับมาดูที่การตาบ้างนะครับว่าการตาจะทำได้เท่าไหร่ เห็นได้ว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับการตายเนี่ยจะอยู่ที่ 575 นะครับถึง589 นะครับขียนตอนนี้เริ่มโดนลุมแล้วอาจจะไม่ไหวโอเคนะครับ ดาเมจวิ่งอยู่ที่ 574 572ถึง589โอเคทีนี้ครั้งต่อไปเนี่ย เราจะให้แอสซิสซินตัวเนี้ยครับ ใช้อาวุธธาตุน้ำซึ่งเราจะให้เศษเนี่ยมาเคลือบน้ำให้แทนนะครับ เราจะดูว่าไอเทมตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่โอเคเนาะหลังจากนั้นเราจะให้พีทนะครับ มาบัฟ AB ให้กับแอสซัสตัวนี้โอเคครับงั้นเรามาดูกันว่าแอสซัสตัวนี้เนี่ยสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับน่าเห็นครับดาเมจตอนนี้เป็นพันเจ็ดสิบแปด บวกเจ็ดแคมอรัสกาตานะครับแล้วเราดูว่า ค่าที่ได้เนี่ยจะได้เท่าไหร่โอเคอย่างแรกเนาะพูดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้แสงมันเป็นฉากเนาะโอเคตอนนี้ก็่าตเรียบร้อยนะครับจะดูกันว่าไอ้ลักษตัวนี้จะสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับน่าเห็นไหมดาเมจที่สูงสุดตอนนี้เราเห็นคือพันสิบแปดถูกไหมครับแล้วก็ดาเมจต่ำสุดตอนนี้คือหนึ่งพันหกดาเมจยังไม่เสถียรเนาะลองดูอีกทีก่อน ออย่าอย่าอย่าบัฟอย่าบัฟอย่าอืมนึกว่าจะบัฟอีกนอ่ครับ เราไปฆ่าแม็กซิมัมกับมินิมัมแล้วครับ ทีนี้เราจะไปสรุปกัน โอเคครับ จากการทดสอบเมื่อกี้เนี่ย เราสามารถสรุปอะไรได้อย่างหนึ่งนะครับ นั่นก็คือ จริง ๆ แล้วเนี่ยอาวุธที่มีพลังโจมตีน้อยกว่า มันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องแย่กว่าเสมอไปนะครับ อย่างในกรณีตัวอย่างนี้นะครับ ที่เราใช้บวก7กาตานะครับกับบวก5จามดะซึ่งจามดะจะมีภาษีดีกว่าอยู่ในเรื่องของพลังโจมตีนะครับ ก็คือมีพลังโจมตีมากกว่ากาตาอยู่ 17 หน่วย ซึ่งพลังโจมตีตรงนี้เนี่ยครับเราจะได้โบนัสเพิ่มนะครับมาจากค่าสเตรนของตัวละครเรานะครับแต่ในส่วนของกาตาเนี่ยครับ ก็จะได้โบนัสจากการตีบวกเกินระยะปลอดภัยนะครับมาอยู่ 16 หน่วย ซึ่งเป็น 16 หน่วยที่จะแกว่งนะครับระหว่าง0ถึง16 นะครับทำให้เราเห็นว่าค่าโจมตีหรือค่าคริติคอลเนี่ยซึ่งปกติมันควรจะเป็นค่าที่คงที่นะครับ มันกลับแกว่งนะครับ อยู่ในช่วงของ1,006ถึง1,048ตรงนี้เองเนี่ยครับที่ทำให้ทั้ง 2 อาวุธนะครับมีความใกล้เคียงกัน หรือมีความเทียบเท่ากันได้ ทีนี้การตัดสินใจในการเลือกใช้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับราคาถูกไหมครับ ราคาของบวก7กาตานะครับ ใน Serve Hera หรือ r e v o Classic ของ EXE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2M ส่วนบวก5จามาดะนะครับจะอยู่ในราคาที่ประมาณ 5M ถึง 6M พอใส่การ์ดแล้วเนี่ยทั้ง 2 อันเนี่ยก็จะวิ่งไปที่ราคา 3M และ 6M ตามลำดับนะครับ ซึ่ง ในความเห็นผมแล้วเนี่ยผมเทใจไปให้ทางกาตามากกว่านะครับเพราะว่าสามารถทำดาเมจได้เกือบเทียบเท่าจามาดะเลย ดังนั้นถ้าใครที่คิดว่า อยากจะไปให้สุดและมีทุนทรัพย์พอก็ซื้อบวก 5จำมาดาบใช้นะครับ ส่วนใครที่มีทุนน้อยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเราสามารถเลือกใช้บวก7กาตาจาก NPC ตัวนี้ได้นะครับ ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับ แล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับ แล้วก็ค่อยรอเปลี่ยนไปใช้อาวุธที่มันดีกว่านี้ในอนาคตนะครับ เก็บตังค์ไว้ใช้ในอนาคตดีกว่าสำหรับนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับ บ๊ายบาย